ตัวแล้วก็มีเอ X คิวติดดัมเมจนะครับตาต้าว่าไงเพื่อน ว่าไงเพื่อน ว่าไงเพื่อนนะล้มกลุ่มล้มกลุ่มถ่ายอัพหล่อเท่ หล่อเท่ หล่อเท่อ่าเขาปอมแบบนี้หล่อเท่ โอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟอร์ฟิชชั่นแนลนะครับ แล้ววันนี้นะครับ เราอยู่กับฮีโร่ที่มีชื่อว่าซูเปอร์แมนนะครับ โดยผมจะมาเล่นเป็นตำแหน่งโรมินงนะครับ ก่อนอื่นนะครับซูเปอร์แมนให้เราซื้อของโลมาก่อนนะครับถ้าเราเล่นเป็นซับพอร์ตดังนั้นก็ซื้อรองเท้ากันซีซีครับ แล้วก็มายึดพุ่มแอลไว้นะครับ เจอไว้ครับช็อตนี้แก๊กเป็นพันมานะครับเป็นยังไงซีแก๊กมาที่เพื่อนซาต้าเอาวันมาที่มาเพื่อนไหวอยู่ไหวอยู่โอเคครับพอครับถอยครับช็อตนี้น้องวิบก็มาช่วยเราด้วยนะครับ ทุกคน เจอสาต้าอีกแล้ว มาสิตาต์าว่าไงสินี่ไงช็อตนี้ ว่ายังไงตาต์าตาต้าพนะซาต้าช่วยเคลียร์คีก่อนนะครับทุกคน โอเคเราลงมาช่วยล่างนะครับนวิทอาจจะต้องการความช่วยเหลือ เจอแก๊กด้วย แก๊กอยู่ล่าง โอเคเจอแวนช็อตนี้ผมว่าผมจะกลับไปรีก่อนนะครับทุกคน เดี๋ยวจะไปเกิดนวิทอดทนไว้ก่อนนะ เราจะกลับมาช่วย มาแล้วโซแมนมาแล้ว เฮ้ยสนิกเกอร์เหมือนจะฟาร์มเสร็จแล้วนะครับ โอเคพร้อมบวกเฮ้ยตรงกลางเหมือนจะมีประเด็นเอาดีเราไปช่วยสนิกก่อนแล้วกันช็อตนี้หล่ไหมเพื่อน เรามาช่วยแล้วชุบไปยังไงเพื่อนจะเอาต่อหรือเปล่าไหวยังไง ขายแบบรอเท่เฮ้ยอุ้ยเขินเลยช็อตนี้นะเพื่อนเจอซาต้าเรามาช่วยแล้วปุ๊บน็อกอัพซาต้าจะไปไหน ไปไหนสิเฮ้ยเขินเลยเขินเลยโอ้วิ่งก่อนครับช็อตนี้ ช่วยช่วยเคลียร์คีป แหวนสตาร์มาช่วยว่าไงถ่ายแก๊กมาก่อน ปึ๊บสตาร์ว่าไงโห สวย เราถ่ายแก๊กมาให้ เอาไปเพื่อนเพื่อนปึ๊บเอ็กซ์คิวโอเคนาคอสมาถอยก่อน หรือว่ายังไง ปึ๊บ โอเคได้ติแล้วครับ ตอนนี้เวลสี่แล้ว พร้อมหวกแต่ขอกลับไปรีก่อน เราจะออกร้านนะครับ ตอนนี้เพราะว่าเราเจอแก๊ก แต่พอดีก็แนะนำให้ออกร้านทุกเกมนะครับ เพราะว่าซูเปอร์แมนเนี่ย เราผมเล่นแบบไม่ได้เอาพอลิฟ f มาออกล้างนี่ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากทำให้เรามีทั้งพอลิฟ f ตัวแล้วก็มีเอ็กซ์ิลไว้ปิดดาเมจนะครับซาต้าว่าไงเพื่อนว่าไงเพื่อน ว่าไงเพื่อนเฮ้ยโอ้มีเล่เหลี่ยมวะเล่เหลี่ยมหมอ เล่เหลี่ยมหมอเล่เหลี่ยมหมอเล่เหลี่ยมหมอเรียบร้อย แจกหนึ่งแจกดวงนี้หรือเปล่าว่าไงเพื่อนทักทายกันหน่อยเฮ้ยลองมาดึง อยู่อันนี้ใช่ไหมเรารู้นะเฮ้ยก็มาดีปึ๊บชึบสายเคียคีฟเครื่องเริ่มติดแล้วครับทุกคนเฮ้ยโอ้โหไม่โดนหรอกนะไปเคลียร์การดีกว่า เฮ้ย โอ้โห นาคอส ได้เหลี่ยมแล้วไอ้นาคอสตัวนี้ ว่าไงสตาร์ออกมาสีออกมาสีเฮ้ยเห็นแวนที่มังกร เราต้องไปช่วย เฮ้ยทำอะไรเพื่อเรานะคอสเอาสนิทเปิดไปแล้วช็อตนี้แหวนว่าไงแหวนโอ้ยสวย เหลือไม่มีลานะครับช็อตนี้ แก๊กหนีไปแล้วเอ้ยถ่ายกลับมาเสิร์ฟ ถ่ายคู่ถ่ายคู่เอ็กซ์คิวเรียบร้อย อ้าวเขาตั้งมาเสิร์ฟตัวว่าไงนี่เพื่อนเพื่อนเป็นไงเพื่อนว่าไงไปถอยก่อนดีกว่า เพื่อนไม่พร้อมนะครับเพื่อนเราก็ไม่พร้อม ถ้าเข้าไปเมื่อกี้อาจจะเป็นศพ โอเคสวยแล้ว กลับไปรีแป๊บรีแป๊บใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นชุบนะคอจุดตรงกลางนะครับฟอร์เรนโอ้โหกำลังไม่มีใครอยู่เพื่อนๆไปไหนหมดน้องวิบกลับไปกลางเรามาช่วยแล้ว ซูแมนมาช่วยแล้วโอ้โหวิบโดนดักกลางทางตอนนี้เราต้องเลือกการป้อมนะครับ เดี๋ยวป้อมแตกแหวนแหวนแหวน เดี๋ยวเถอะ ออเลนข้างบนแก๊กมาอีกแล้ว ลาดนกอ่าไม่ไม่ได้ไม่เป็นไรเฮ้ยไม่ใช่เด้งไม่ใช่เด้งกลางไม่มีคนเคลียร์ต้องไปเคลียร์กลางคาต้าอยู่บนลิโป้ลงมาเคลียร์แล้วก็ลงมาช่วยน้องวิปต่อน้องวิปเพียงคนเดียวนะครับ ต้องไปช่วยน้องวิปเป็นไงช็อตนี้ สนิทว่าไง ล้มกลุ่มล้มกลุ่มถ่ายอัพรอที่รอที่ หล่อเท่อ้าเขาปอมแบบนี้หล่อเท่หล่อเท่เรียบร้อยแล้วพวกคิวไปแล้วช็อตนี้ ส่งติ๊กเกอร์ให้ด้วยปวดหัวเลยเราขอจุกกลางเฮ้ยโอ้โหเจอสตาร์เพื่อนเพื่อนช่วยผมด้วยอ้าวเรียบร้อยอย่างนี้ เรียบร้อยอ้าวนะคอสว่าไง เรียบร้อยครับสวยีสวยมากครับทีม ทำดีมากทุกคนนี่เรายังไม่ได้ไปช่วยบนเลยเนะี่ยบนไหวปะเนี่ยฟอร์เรนติโน กับริปโป้น่าจะได้อยู่นะครับโอเคถ่ายป้อมก่อนเอาป้อมก่อนโอเคส่งให้เพื่อนข้าบูไหมข้าบูไหมบูว่าไงบูว่าไงเอาคีบเหรอได้เลยเฮ้ยโอ้โหวืดเขินเลยช่วยตีครับช่วยตีพลาดด้วยเป็นไงนะเฮ้ยการก็ได้สวยมากช็อตนี้โอ้ยมันมาว่ะเพื่อนเพื่อนจะดักเราจะไปล่อตีนมาให้นะเรียบร้อยนะคอร์สเฮ้ยสาต้าเจมล่มเจมล่ม ลงมาก็เรียบร้อยนะ เรียบร้อยนะ เรียบร้อยนะตาต้าฟอริโนเล่นเยอะป่ะวะ โอ้โหสวยละ ไปดีกว่า ถ้าอยู่ต่อเราจะเป็นศพนะครับ ทุกคน ต้องกลับก่อน กลับไปรีแป๊บ โอเคครับ กลับมาแล้วช็อตนี้เราจะ โอ้โห สนิท ของยิงยวนาย เราจะเลือกไปกันบนนะครับ เพราะว่าบนไม่มีคนเคลียร์เดี๋ยวป้อมจะแตก แล้วก็เสียเวฟฟรี ิปโป้งานมาช้าเพื่อนเพื่อนเราขอโทษด้วย เราต้องเคลียร์แล้วเราได้ไปเติมเรื่องอื่นช็อตนี้ล่างมีประเด็นครับ เราจะไปล่างครับทุกคนโอ้โหเพื่อนทำดีว่ะงั้นเราเอาบนแล้วแล้วกันฟอร์เรนมาพอดีเฮ้ยไถมาให้เพื่อนายมาเสิร์ฟไถมาเสิร์ฟายมาเสิร์ฟแบบหล่อที่อ้าวฟอร์เรนิโน่เฮ้ยโอ้โหนี่มันจบจับจริงได้ยังไงมาดิเฮ้ยเดี๋ยวลิปโป้เขาใส่ใส่สุดออาหรืงไง เฮ้ยลองวิบโดนเนี่ยแล้วเราจะเลือดเราไม่พร้อมว่ะ อันติเขาไม่มีถอยก่อนได้ไหมเพื่อน ถอยก่อน ถอยก่อน ช่วยครับเราจะเลือกไปเลียนล่างนะครับ เพราะเลือดเราไม่พร้อม แล้วก็จะกลับไปรีออกเป็นกดสะท้อนแล้วกัน โอเคชื้อชื้อช็อตนี้โอ้ซาต้าถอนมาก่อนเพื่อน เราจะเลือกไปเกียร์กลางครับตอนนี้ ใครเอาบัฟไม่รู้เหมือนกันเพื่อน บนเหมือนจะได้นะ แต่เราต้องไปล่านะครับบนล่าไม่มีคนรับอย่างนี้เดี๋ยวล่าแตกชัวร์นี่เห็นไหมมันมาดันยิงด้วย โอ้โห มาสองด้วยไหวปะวะ กันไหนดีกว่า แค่คิวเอฟพอนครับ มันมีแวนสตันแก๊กตูดนี่เราอาจจะสู้ไม่ได้ แค่เคลียร์คิฟก็พอช็อตนี้แต่ว่านายห้าวนะเฮ้ยพวกนาย โอ้โหเรียบร้อย เรียบร้อยเรียบร้อยหรือเปล่าไม่รู้ เพื่อนเรามาช่วยว่าเฮ้ยเอาไปดิสวยทำดีสวยเราช่วยจ่ายดาเมจอ่าโอเค อย่างนี้ใช่เลยนะ ใช่เลยนะ พวกนาย เฮ้ยทำได้ดีมาก มาช่วยซูเปอร์แมนได้ทันพอดีเฮ้ยบอมบอลโดนเนี่ยแล้ว ทุกคน กันบนหน่อย เฮียแล้วเฮียแล้วเฮ้ย มันเอาบูแล้ว้องวิบว่าไงเราังไปช่วยอยู่เพื่อนโหต้องวิบเกิดมากครับริงนะขอแบบ ก็มาลีอ่ะเฮ้ยอะไรนะเฮ้ยมาทำเพื่อเราเหรอมาทำเพื่อเราเหรอมาทำเพื่อเราเหรอนะครับไปไหนซะแล้วเฮ้ยช็อนีป้องกันได้เนี่ย กล่าวว่าไงองวิบว่าไงองวิบว่าไง เฮ้ยอีกอ้วนอุ้มจะดูนะครับทุกคนเฮ้ยถอยมากโอเคสวยมากช็นี้เฮ้ยหนีไปองวิบหนีไป หาหายังไงยังไงยังไงปละจ้าปละจ้ากำลังจะบินนกบอกบินอะไรของนายเฮ้ยถ่ายคลิปปาดเป่าลมหายใจ ออกบันทอยก่อนนะครับช็อตนี้ล็อกอาบสวยไต้มังกรมาด้วยป้อมนี้เสร็จเราชัวร์อย่างนี้เฮ้ยในวัดไปปล่อยไหนเนี่ยเพื่อนปล่อยเลย คลิปก็มาเนี่ยตอนนี้ เลือกถอยครับเราก็ต้องถอยก่อนไม่มีใครมาเลย เพื่อน มันไม่มีเล่น อ๋อโอเคได้เลยเพื่อนมังกรไหมมังกรไหมน้องวิบว่าไง มังกรมังกร เออเพื่อนอย่าล้มเพื่อนอย่าล้มเอามังกรให้ดูฟ้าฟ้าฟ้าโอเคข้างบนช็อตนี้เฮ้ยนาคอสเออ มีล้างอ๋อไม่มีนี่หว่าอ๋อมีล้างแล้วช็อตนี้เอาเฮ้ย เฮ้ย เปรี้ยวเหรอนะคอเปรี้ยวเหรอนี่ไง แกกเหรอเฮ้ย มานี้มานี้ก็มานี้เฮ้ยพอแล้วพอแล้วอย่าแล้วเพื่อนๆ ถอยก้อน ถอยก้อน ถอยก้อน อ่าเราช่วยล็อกอัพให้ได้แค่นี้ครเพื่อน อ่ะ ไหวปะสตาร์ไงสตาร์เอ้ยมันลำชงลำโชว์อะไร เฮ้ย ขึ้นเลย ขึ้นเลย อยู่ไหนวะขึ้นเลยนะ ขึ้นเลยนะช็อตนี้ขึ้นเลยนะโฟเลนโน่อ้ยเชื่นาคอสอย่าพำงเพื่อนเพื่อเรียบร้อยเรียบร้อยปะเนี่ยเรียบร้อย โอ้โหถ้าเมื่อกี้เนี่ยไม่น่าไม่มีนาคอสมาช่วยได้โฟเรนนะเนี่ยผมว่าไม่น่าเลย นาคอสที่มันสกัดดาวลุ่งว่ะขวางทางเปืนอย่างนี้ช็อตนี้ครับ สนิทก็ไปเอาบู จะใส่เดียวกับฟอร์เรนหรือเปล่า เฮ้ย มันเอามังกรแล้วอันนี้สนิทสอนให้เด็กมันรู้สอนให้เด็กมันรู้ ไม่ไง มานี้มานี้มานี้ มานี้ดูอะไรดูอะไรมีล้างสถานะสนิทโอ้โห นี้เรียบร้อยชัวร์ ไม่ต้องซืบแต่ว่าโฟแมนเกิดมาแล้วเราจะล้างแค้นให้เองสนิทน้องห่วงนะสนิทไม่นะเดี๋ยวว่าไม่นะไม่นอะไรกัน ฉีดคีบไปก่อนฉีดคีบไปก่อนนาคอจะเกิด เฮ้ย มันเกิดมาหลายตัวแล้วนาคอสอะ เกิดไปหกตัวแล้วเนี่ย ไหนยังไม่รู้อีกอะเฮ้ยอะไงครับเพื่อนๆชนเฮ้ย โอ้เจอนกเจอซาต้าอ้าวอ้าวจะบินเหรอ เฮ้ย ไม่ได้บินหรอกนะ ไปเกิดก่อน ป้อมครับน้องวิปป้อมครับสวยเพื่อนฉีดเคลียร์คลีปฉีดเคลียร์คลีปแล้วก็ฉีดฟอร์เรนไปด้วย เฮ้ยแวมจะเนียนว่ะเพื่อนๆ ว่าไงวะช็อตนี้ ถอยก่อนไหมเอ้ยสตาร์สตาร์สตาร์เต็มล่มเต็มล่มมาให้ก่อน เอาเลนไหมเอาเลนไหมเลนเกิดชึบชึบชึบโอเคครับ สนิททำดีครับให้ให้สตาร์แล้วกันสนิทเก็บแมนไปได้เอาดาร์กไหมเอาดาร์กไหมเพื่อนๆช็อตนี้เอ้ยนะฟอสจะนวิปโอ้โหนวิปสุดยอด ถ่ายคลิปมาเสิร์ฟถ่ายคลิปมาเสิร์ฟไปเอาของได้เพื่อนเอาของได้ช็อตนี้ แฮกอะดาสเลเยอรตีตีตีตีตีตีตีตีของตีของทุกคนตีของตีของก้อนตีของก้อน ตีของก้อนโอเคครับได้ของมาแล้วชดอนี้เอ้ยน้องวิปจะตีมังกรโซแมนมาช่วยแล้วน้องวิปน้องวิปหมอมาช่วยแล้วจ้านี่ไงมาลาตัวไงเฮ้ยเฮ้ยโซนิกอย่าพึ่งเพื่อนโซนิกไม่ โอ้เขาอยู่ข้างล่างกันเนี่ยแล้วโซนิกไฟเดียว โอ้อย่างนี้ไปเกิด ไปเกอร์สิครับรออะไรเนี่ยแล้วสนิทไม่น่าเลยเพื่อน เราในหนึ่งกับโฟเรนจะสู้ได้ไหมเนี่ยไม่น่าจะไหวนะผมผมว่าหรือว่าจะลองดูดีวะมาดิโฟเรโน่เหรอไปไหนเฮ้ยมาดิโอ้โหใช่เลยใช่เลย ใช่เลย ใช่เลย เอาอย่างนี้ใช่เลย อย่างนี้ใช่เลย ใช่หวะโอ้มัน โหจังวะเอ้ยสวย นี่ไงมาดีอ่าแก๊กว่าไง แต่ผมว่าเราไม่มีหลังว่ะเพื่อน เฮ้ยมันยืนมอบหรอ มันยืนมอบหรออย่างนี้เรียบร้อยดิยืนมอบหรอยืนมอบหรอเรียบร้อยเรียบร้อย ป้อมบนได้นะเพื่อน เฮ้ยแกบอกว่ายอมหรือปะมันก็ต้องแน่อยู่แล้วนายมาเจอกับหมีห้องเทพซูเปอร์แมนอะจึ๊บ เฮ้ยมามา มังกรเราตายไปแล้วเหรอได้เหรอเมื่อกี้ผมก็ไม่ทันสังเกตเปิดเลนขอเดียวหน่อยไม่เดียวแล้วไม่เดียวแล้ว เปิดติถ่ายป้อมกลาง เปิดติถ่ายป้อมกลาง ถ่ายป้อมเฮ้ยแมนสวยถ่ายป้อม ถ่ายป้อมเรียบร้อยซาต้าเฮ้ยออกมาก่อนดีกว่าเฮ้ยอาคอสจะทำเพื่อเราเหรอเฮ้ยมาดิ สโลปล่อยลมหายใจปล่อยลมหายใจเป่าลมหายใจ เฮ้ย มีล้างไม่สนใจ ตัวแล้วของนายน็อกอัพไปก่อนน็อกอัพไปก่อนปล่อยลมหายใจ แล้วก็ฉีด เฮ้ยจะเย็นเพื่อนคีบไม่เข้า โอเคคีบเข้าแล้ว ถ่ายป้อม เฮ้ย ถ่ายป้อม ถ่ายป้อม ตีป้อม ตีป้อม ตีป้อม ตีป้อม เปิดตี ถ่ายป้อม ถ่ายป้อม ถ่ายป้อม ไปคลิปหมดคลิปหมด ถ่ายป้อมต่อ ถ่ายป้อมต่อเฮ้ยเพื่อนเพื่อนโอ้โห เพื่อนจะเอาคนอย่างเดียวเลย โอเคเพื่อนเอาคนแล้วก็เอาคน ก็มาดิเออมอนี้ฟอร์เรนออกมาดิมาดิกลัวที่ไหนเฮ้ยมาดิมาดิมาดิมาดิโอ้โหเรียบร้อยคลิปจบบ้านไปก่อนครับทุกคน ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับซูเปอร์แมนหลงมิ่งถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกด subscribe ให้กับหมีโคงชาแนลด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไว้ก่อนนะครับ